สวัสดีค่ะ คลิปนี้มี 6 วิธีแต่งห้องนอนรับทรัพย์ จะมีวิธีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ การแต่งห้องนอนนอกจากจะควรเน้นให้หลับสบายแล้ว เรื่องของการเสริมดวงก็สำคัญนะคะ เรามาดูวิธีการจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยให้รับทรัพย์ เสริมดวงการเงินกันค่ะ ข้อ 1. อย่าให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในห้องนอนมากเกินไป จะทำให้สุขภาพของเจ้าของห้องแย่ลง ซึ่งในเรื่องนี้อาจจะสามารถอ้างอิงได้จากหลักวิทยาศาสตร์ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในห้องนอนนั้น จะทำให้ห้องนอนร้อนจนเกินไปค่ะ 2. ประตูห้องน้ำไม่ควรตรงกับเตียง สำหรับห้องนอนของใครที่มีห้องน้ำอยู่ในห้องด้วย แนะนำว่าไม่ควรที่จะให้ประตูห้องน้ำหันตรงมาทางเตียงนอนนะคะ เพราะว่าตามความเชื่อจะทำให้มีอาการเกี่ยวกับหลัง ซึ่งตามหลักแล้วห้องน้ำนั้น ถือว่าเป็นแหล่งรวมของเสียที่อาจนำมาซึ่งความอับชื้นและกลิ่นรบกวนได้ 3. วางเตียงให้ห่างจากประตู ตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ยโดยเตียงนอนหันวางใกล้กับประตูจะทำให้ผู้ที่นอนหลับ ได้รับพลังงานที่ไม่ดี นอกจากนี้อาจรบกวนจากเสียงภายนอกหรือการเปิดปิดเข้าออกของประตู ซึ่งจะส่งผลเสียให้การนอนหลับไม่สนิทค่ะ 4. อย่าหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก ตามหลักความเชื่อของ ฮวงจุ้ยทางทิศตะวันตก ถือว่าเป็นทิศอับประมงคล ฉะนั้นแล้วทิศนี้ถือเป็นทิศที่การวางเตียงจึงไม่ควรอย่างยิ่ง ที่จะหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก 5. หัวเตียงเยื้องกับประตู หากต้องการให้มีโชคลาภการทำงานได้อย่างราบรื่นและได้รับพลังงานที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยบอกว่าควรตั้งหัวเตียงให้อยู่เยื้องจากประตู ซึ่งในทางจิตวิทยานั้น บอกว่าการที่หัวเตียงอยู่เยื้องกับประตูจะช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย และนอนหลับได้สนิทนั้น ก็เพราะว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครเข้าใครออกจากประตู 6. โต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าควรหันให้ถูกทาง ใครที่มีโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องนอนนั้น การจัดวางทิศทางของทั้งสองสิ่งนี้ควรอย่างยิ่งที่จะหันไปในทาง ที่เหมาะสมเช่นโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกก็ไม่ควรวางไว้ให้ส่องตัวเองขณะนอน ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้กระจกส่อง ถือว่าดีที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ การตกแต่งห้องนอนก็อาจจะต้องคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดนะคะ เน้นโปร่ง โล่งสบายสะอาด ไม่ควรสุมของใดๆ ให้เป็นที่อยู่ของฝุ่นไลยังไงก็ควรเน้นสุขภาพไว้ก่อนดีที่สุดค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชม ผู้ฟังนะคะอาราคาหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบจัดห้องนอน ให้ได้มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงรับสิ่งดีๆ นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามและขอบคุณที่รับชมค่ะ